มาอีกมาอีกเฮ็ดมาอีก โอ้โหไม่แน่นะเพื่อนนะไม่แน่นะเอากำไรมาสองหมื่นแล้วเพื่อนไม่แน่นะฟีสปินช็อตนี้อาจจะจบเลยก็ได้นะเพื่อนนะ ำให้คำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไปควรได้รับคำแนะนำต่ำกว่า18 ปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะเว้ยเฮ้ยเอาละครับผมก็กราบสวัสดีสวัสดีกันอีกครั้งแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะวันนี้กบผมกับผมอีกแล้วนะครับกับไอ้แอมแรครับผมวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมหมูนำโชคนะครับเพื่อนๆนะเกมของใครพี่จีเขาเด็ดจริงๆ มาครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปอ่าน ตารางการจัดรางวัลอาราคาตาการจัดต่างๆของตัวเกมกันได้เพิ่มเติมนะครับผม ผมจะไปเล่นเลยนะครับนะครับส่วน 300ไอ้493 นะเว้ยนะ มาเปิดหัวไปที่สัก 30 แล้วกันนะครับไปเอาตัวไปเลย 30 เพื่อนๆมารุ้นกัน มาไหมไม่เข้าอะไรเลยอ่ะ มาหน่อยสิไม่เงียบนานขนาดนี้ล่ะ อุ้ยตัววายอุตส่าห์ลงแถวยาว เฮ้ย จะหมดแล้วนะเออมาอุ้ยเกือบหมดแล้วเพื่อนๆเมื่อกี้นี่อู้มา ขอยาวๆขอยาวๆ ขอยาวๆไปดิหวายอีกหนึ่งตัว สแคตเตอร์อีกหนึ่งตัว ยาวๆไปสาแคตเตอร์มา ไม่ ไม่มา เอาอย่างได้เหรียญมาอยู่ ปุ่นห้าไป มาอีกโอ้ได้เพชร แล้ว ด้วย มา สาแคตเตอร์อืมไม่ มา ขออะไรก็ได้เคมา โอ้ ได้ กระดิ่งมา เพื่อน เอา มาเจก็ได้แถวแถวสองแถวแรก เอาเคกับเอมาอื ม่ไม่มีตัวขอสแกตเตอร์มาสแกตเตอร์ไม่ลงนั้นเมื่อนะไอช็อตนี้บวกมาเท่าไหร่ครับผมพันเก้าเอาดิ ไปดิ มานาลักกาจะตั้งกำไรไว้ที่สองหมื่นอีกเช่นเคยนะ เพื่อนๆนะ เอาวันละเท่านี้ก็พอนะครับผมไม่เงียบอย่างเงียบ ขออีกยาวๆหนักๆ มา อืมเอากระดิ่งมา อุ้ยตัวไวลูเลยมาช่วยชีวิตเพชรเพชรเพชรยังไม่เข้าเหรียญมาก่อน เพชรมาอุ้ยเดี๋ยวกระดิ่งขอเพชรเพชรมาไม่เอาอย่างได้เลมอนอยู่ เพชรมาขอเพชรอู้อย่างได้แบงค์อยากได้เพชรแถวสองเออมาแล้วไงเออไปดิ อืมหมดแล้วเพื่อนนี่เด็กอยากได้เพชรเพื่อนเ้ยลงมาทีเดียวขึ้นไปเลยพันเก้านะ เอาเรื่อง เอาเรื่อง ไปกันต่อครับ บวกมาแล้วสามพันหกอืมมากระดิ่งมาอีกเออ คิวมาเออไปคูณสามไปแล้ว โอ้หมดแค่นี้แม่ตัววายมาช่วยชีวิตเพื่อนๆได้คิวเต็มช่องไปแม่หมดซะแล้ว อือหือ ออโต้หมดเอาคุณเพื่อนมีศูนย์สามพันห้าแล้วก็เพิ่มเบ็ดไปเลยแปดสิบไปเลยครับผม มา ปล่อยออโต้ไปสิบครั้งดูก่อนนะเพื่อนนะว่าจะเป็นอย่างไรนะ มารุ้นกัน เอาวายมาสองตัว อือหือแต่ไม่ได้ไปต่อ อ้างวายสามตัวแล้วเพื่อนลุ้นวายตัวเดียว โอ้โห มีให้ลุ้นทุกช่องเลยค่ะนี่มาไหมอึบวายมา เอ้ยสแคตเตอร์ลงมาเรียบร้อยครับผม มา มา มารุนกัน เริ่มไป ปีสปินแปดครั้ง มายังไงโอ้เลมอนกับเอเต็มช่องไป อือหือ ได้สแคตเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งเต็มช่องยังไงก็ได้อย่างนี้ว่าเอ้ยมาอย่างเงี้ยยังโอ้เพชรเต็มช่อง เลมอนเต็มช่องไปเหรียญเต็มช่องไป อือหือือเคเต็มช่องไป มาชุดใหญ่แฟกับพี่อย่างนี้เอ้ยไปยาวๆครับผม ช็อตนี้ไม่รู้จักกี่หมื่นแล้วด้วยนะ ไม่รู้จักกี่หมื่นแต้ที่แน่คือเต็มคาราเบลเลยนะอย่างงี้เอาเลมอนมาอีกเลมอนก็แถวสองแม่รงตัวเชื่อมเลยนะเอาเอาอย่าเพิ่งหาย อย่าเพิ่งหายมาอีกก่อนมาอีกโอ้โหอีกสองครั้งโอ้กระดิ่งมาเต็มย่องไปแตกหมื่นแล้วเพชรมาอีกโอ้โหช็อตนี้ อมาอีก มาอีกเฮ็ดมาอีกโอ้โหอือไม่แน่นะเพื่อนนะไม่แน่นะเอากำไรมาสองหมื่นแล้วเพื่อนไม่แน่นะฟีสปินช็อตนี้อาจจะจบเลยก็ได้นะเพื่อนนะ ไม่แน่ไม่แน่ ไม่แน่อีกครั้งนึงแม่ไม่เข้านั้นเพื่อนนะแต่ได้กำไรมาแล้วสองหมื่นอุ้ยหมื่นแปดเลยเพื่อนเอ้ยฟีสปินรอบนี้ ไปกันครับผม แม่อย่าเพิ่งเงียบสิ อย่าเพิ่งเงียบสิ โอ้โหเงียบกลิบไปเลยเพื่อนๆเลยมามาอีกสักสิบทีนะเพื่อนนะสิบทีพอเลยถ้าไม่เข้าคือพอเลยว่ายังไงโอ้โหเงียบกลิบไปเลยเพื่อนเหมือนจะไม่แจกแล้วนะเอามาเอมาอย่างได้อยู่ อืมเลมอนมา อืมแบง์มา เอาอีกสามครั้ง มาอย่างไงอืมอุ้ยคิวมา อืมตัววายซาโลนแต่ไม่มีตัวมาเชื่อมแถวสองเอา เอาตัวหมดแล้วอะย่างไรก็ได้กำไรมา20,000แล้วเพื่อนๆ สบายใจนะครับผมอาจะขอขออนุญาตไปถอนเลยแล้วกันนะครับ ขอดีหน้านิดนึงนะ มาครับกับกำไร2 6 0 0 ครับ ถอนไป 20,000 แล้วกันเหลือไว้ 600นั้นไว้นะ หน่วย 10ร้อยพันหมื่นครับผม ถอนไปเลย 20,000นะเรียบร้อยครับผมอ่าละครับผม ก็ไม่แนะนำให้เพื่อนคนไหนมาเล่นตามนะครับ ผมก็เล่นเพื่อความบันเทิงเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะเป็นกำลังใจให้นะครับผมก็แค่กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาเพื่อนๆจะได้มองเห็นกันนะ ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปกันแล้วกันนะครับผมยังไงก็ว่าครับ สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับ สวัสดีครับวิว